ดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ช่องบันเสิร์ตริตาด้วยนะคะไอ้นอนเล่นอยไหนนะนาล่นอยู่นี่ค่ะเอ้าทำไมนอนเล่นกลายเป็นนันนี่แล้วอ่ะไหนเอาตัวจริงมาให้ดูสิวันนี้เป็นวันนี้เป็นอุ้ยขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะขอเป็น น้นดอกไม้ค่ะ เดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ ยังอุ่นอยู่เลยค่ะ ถ้าอุ่นแล้วมันจะยังเอาออกยากนะคะจริงๆต้องรอให้เย็นก่อนนะคะ เดี๋ยวแม่หญิงรอให้เย็นสักนิดนะคะ อันนี้เป็นขนมที่คนทำไม่ค่อยชอบกินจริงๆนะคะ แต่ว่าคนที่ชอบกินก็คือตะก้องชอบมาก ก็เลยไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ทำ วันนี้ฝนตกไม่รู้จะไปไหนก็เลยทำให้เขากิน เดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าสูตรนี้นุ่มหนึบหนักน่าเปาเคี้ยวป่ะในฐานะคนไม่ค่อยชอบกิน ถือว่าตนี้อร่อยนะคะ อย่าลืมทำให้สามีกินด้วยนะคะ